ิการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือเริ่มพบความพิการ ไปจนตลอดชีวิตนะครับ พร้อมทั้งมีสิทธิ์ที่จะได้รับสื่อเทคโนโลยี หรือความช่วยเหลืออื่นใดที่จำเป็นสำหรับคนพิการคนนั้นครับผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับได้รับทุนก็ดีใจมากนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ ขอบพระคุณนะครับ สำหรับรัฐบาลนะครับที่สนับสนุนให้เราให้คนพิการได้มีการศึกษา จนถึงปริญญาตรีครับผมทุนในการเรียนของคนพิการนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับเขาเขาเขาให้ให้อยู่บ้างนะครับ บางส่วนที่เป็นเล็กน้อยเราเราก็ซื้อบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือนะครับแจกฟรีหมดเลยครับ ทุกวิชานะครับ หนังสือนะครับในการเรียนทุกวิชานะครับ คนพิการสามารถที่จะเลือกบริการทางการศึกษา เลือกสถานศึกษา เลือกรูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการของคนพิการได้ด้วย ตอนนี้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโตพัทยาครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปวสคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุปกรณ์การเรียนพื้นฐาน เราต้องเตรียมเอาเองทางทางมหาลัยเขาเตรียมสื่อสื่อการเรียนการสอนมามาให้เรา เราสามารถเรียนเรียนเรียนฟรี แต่ว่าสำรองจ่ายก่อนแล้วเบิกจ่ายทีหลังครับ หลักสูตรการเรียนเรียนประมาณประมาณ 1 ปีจบจบหลักสูตรครับ ทราบมาว่าตอนนี้นะครับ คนพิการต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนนะครับ แล้วก็ยื่นเรื่องกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ โดยเมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีของคนพิการโดยตรงเลยครับ ครับปัจจุบันก็ การศึกษาของคนพิการนะครับ ก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องคนพิการนะครับ การศึกษานะครับ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตนะครับก็อยากให้พวกเราที่เป็นคนพิการนะครับ อยากมาเรียนกันเยอะๆนะครับ ศึกษาหาข้อมูลนะครับ มากมายครับมีมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับ ที่พอจะรองรับคนพิการได้ในการศึกษาปตีนะครับปริญญาตรีนะครับ คนพิการที่สนใจเรียน ก็การการการศึกษาเป็นเปิดโอกาสให้กับการหางานอะไรต่างๆ มากขึ้นนะถ้ามีโอกาสลองเข้ามาศึกษาหาความรู้ดูก่อนครับ